เอ็นกระดูกของเรา จงเอาไปเถิดยานวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโร มหาเวทอาลัมพาย ครั้งนั้นยังมีครุฑตนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นยิ้วกลางมหาสมุทรกระพือลมปีกแหวกน้ำในมหาสมุทรโฉบลงไปจับนาคราชทางหัวได้ตัวหนึ่ง สมัยนั้น พวกครุฑยังไม่รู้วิธีจับนาคจึงจับหัวบ้าง หางบ้าง ตามแต่จะได้โอกาสต่อมาจึงรู้วิธีจับนาคทางหาง วันนั้นพระยาครุฑตัวนั้น จับนาคทางหัวปล่อยให้นาคห้อยหางลง พาบินไปป่าหิมวันยังมีพรานชาวกาสีคนหนึ่ง ออกบวชเป็นลือสีสร้างศาลาอาศัยอยู่ในป่าหิมวัน ท้ายที่จงกรมของฤาษี มีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งฤาษีนั้นทำที่พักผ่อนที่โคนต้นไทรใหญ่นั้นครุฑหิ้วนาคบินผ่านไปถึงยอดไทรนาคปล่อยหางห้อยอยู่กลางอากาศ เอาหางตวัดพันกิ่งต้นไทรไว้ เพื่อให้หลุดจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเพราะบินไปอย่างเร็ว ต้นไทรใหญ่ ก็ถูกถอนขึ้น ทั้งราก ติดหางนาคไป เมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้ว ก็จิกฉีกท้องนาคกิน แล้วทิ้งร่างลงในมหาสมุทร ต้นไทรตกลงเสียงดังสนั่นวันไหว ครุฑคิดทบทวนว่า ต้นไทรถูกถอนมาจากที่ไหน ก็นึกได้ว่า ต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของฤาษี ตัวเราจะเป็นการกระทำบาปหรือไม่ เราถามฤาษีดูก็จะรู้ได้ จึงแปลงกลายเป็นมานพน้อยไปพบฤาษีขณะนั้นฤาษีกำลังปรับที่นั้นให้เสมอ ระยาคุดไหว้ฤาษีแล้วก็นั่งลงทำเหมือนไม่รู้แกล้งถามว่าพระคุณเจ้าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นอะไรฤาษีตอบว่ารุดตนหนึ่งโฉบนาคมากิน นาคเอาหางพันกิ่งต้นใส่เพื่อให้หลุดครุฑไม่ทันรู้ตัว เพราะบินไปเร็ว และครุฑมีกำลังมาก รากไซจึงถูกถอนขึ้นทันทีครุฑถามว่ารักคุณเจ้า ครุฑจะมีบาปติดตัวไหมฤาษีตอบว่า ถ้าครุฑนั้นไม่รู้ บาปก็ไม่มี เพราะไม่มีเจตนา ครุฑถามต่อไปว่า นาคจะมีบาปหรือไม่ลือสีตอบว่า แม้นาคก็ไม่มีเจตนาจะให้ต้นไทรเสียหาย แต่เหนียวไว้เพื่อจะให้รอดชีวิต นาคก็ไม่มีบาปเช่นกันรุดดีใจจึงกล่าวว่า พระคุณเจ้าข้าพระเจ้านี่แหละ คือครุฑตนนั้น พระคุณเจ้าแก้ปัญหาได้แจ่มแจ้งข้าพระเจ้ารู้มนบทหนึ่ง ชื่อ อาลัมพาย ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ข้าพระเจ้าจะถวายมนนั้น ให้พระคุณเจ้า เพื่อบูชาอาจารย์ลือศีกล่าวว่า อย่าเลย เราไม่ต้องการมน ท่านไปเถิด ครุฑจึงวิงวอนจนดาบทใจอ่อน รับมนบทนั้น เพื่อตัดความรำคาญครุฑถวายมนและบอกยาแก้พิษนาค แล้วจากไปในกรุงพาราณสีนั้น ยังมีพรามคนหนึ่ง สร้างหนี้สินไว้มาก จนหนี้ท่วมหัวไม่สามารถใช้หนี้ได้ กลายเป็นคนล้มละลาย ถูกเจ้าหนี้ทวงถามอยู่บ่อยๆจึงหนีหนี้เข้าป่า จนถึงอาสมฤาษี อยู่ปฏิบัติฤาษีจนทำให้ท่านยินดีฤาษีคิดว่ารามนี้มีอุปการะมาก เราจะให้เรียนมนทิพย์ที่พญาครุฑให้ไว้ จึงให้พรามเรียนมหาเวท ชื่ออาลัมพาย พร้อมทั้งยาทิพย์และวิธีการใช้มหาเวทพรามนั้นคิดว่า เราได้วิธีเลี้ยงชีวิตแล้ว อยู่ต่อไปอีกสองสามวัน จึงอ้างเหตุว่า เกิดโรคลมไม่สามารถที่จะอยู่ที่นี้ต่อไปได้ จึงกราบลาลือสีออกจากป่าไป เดินสาธยายมนไปตามหนทางใหญ่ จนถึงฝั่งแม่น้ำยะมุนา ขณะนั้นพวกนางนาคมานวิกาภรรยาพระภูริทัตถือแก้วมณีออกจากนาคพิภพมาวางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ใช้แสงแก้วมณีนั้น ส่องสว่างพากันเล่นน้ำตลอดคืนรันอรุณ จึงพากันตกแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่าง นั่งล้อมแก้วมณี ให้สิริเข้าสู่กาย ฝ่ายพรามเดินสาธยายมหาเวทอาลัมพาย มาถึงที่นั้น เหล่านางนาคมานวิกาได้ยิน เข้าใจว่าเป็นเสียงครุฑตกใจกลัว ไม่ทันหยิบแก้วมณี พากันแตกตื่นแทรกแผ่นดินหนีไปนาคพิภพพรามเห็นแก้วมณีก็ดีใจว่า มนของตนศักดิ์สิทธิ์ จึงหยิบแก้วมณีนั้นไป